สวัสดีครับ พบกับรายการซีเก้งทอยนะครับ วันนี้จะเอางานของคิดโลจีนะครับ ในซีรีส์ของเอ็ดแอทแทนะ ก็เป็นงานแท้นะครับ เป็นมาร์ k 42 นะครับ ตัวนี้ไม่รู้ว่าเคยรีวิวหรือยังนะ ซื้อมาได้ประมาณเกือบ 3 ปีแล้วนะครับ งานนี้เป็นงานแท้ เดี๋ยวมาดูกันว่า งานแท้เนี่ย ผ่านมา 3 ปี มันจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่คือหน้ากล่องมันนะ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลย หมุนอีกหมุนอีกโอเคนะครับนี่ก็คือสภาพงานแท้ ของคิโลจิกนะครับ ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำในรูปแบบของเอ็ดีก็คือรูปลักษณ์ที่มันผิดสัดส่วน หัวใหญ่ตัวเล็กนะ อันนี้คือสภาพหลังจากผมเก็บมาแล้ว 2-3 ปีนะครับ มาดูกันแบบละเอียดละเอียดเลย ว่าสภาพงานเป็นยังไง ขออนุญาตนี่เลยเอาดูฐานก่อน ฐานเป็นพลาสติกนะครับ เป็น ABS นะ ก็สามารถใส่ไฟมีแสงได้ ฐานนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ แต่ดูสังเกตว่ามันมีเป็นคาบเเป็นเม็ดสีแดง ผมสันนิษฐานว่าเเม็ดสีจากเจ้าตัวไอรอนแมนมันล่วงลงมาใส่แปลว่าสีที่ติดกับซอฟต์เวนิวอีกแล้วนะ มาดูตัวแท้กันเลย ขอเสียบก่อนนะครับจะได้หมุนให้ดูง่ายๆ ขอบอกเลยว่างานแท้ก็ไม่รอดนะครับ อ่ะ ขอเสียบก่อน เดี๋ยวมาดูสัดส่วนใกล้ๆ กันเลย ผมขอขยับเข้ามาให้ดูใกล้ ๆ นี่สังเกตดูชัดๆเลยตรงมือนะครับ เห็นไหมตรงมือโหขึ้นเป็นเม็ดเลยอะ่ะ มันเป็นผดๆนะครับ อ่า ขยับมาขนาดนี้ อ่า มันเป็นผดๆแล้วสีก็ซีดนะครับ ขึ้นเป็นผดเลยนะ นี่งานแท้นะเนี่ย ซื้อมาถ้าจะไม่ผิดราคาประมาณ 2,500 บาทนะครับดูตรงมือนะครับสีซีดเห็นไหมนิ้วชี้สีซีด แล้วก็ขึ้นเป็นเม็ดนะครับเหมือนตุ่มยุงเลยอ่าดูดีดูนะครับนี่ตรงนี้ขึ้นเหมือนตุ่มยุงเลยนะเห็นไหมจากเม็ดสีนะครับแล้วตรงนี้ก็ซีดแล้วนะแขนเนี่ยซีดผมสันนิษฐานเลยว่าส่วนที่ซีดเนี่ยจะเป็นส่วนของซอฟต์เบนิลนะครับส่วนที่เป็นยางนั่นเอง แต่ในส่วนที่เป็น PVC ดูในส่วนของ PVC นะครับ PVC ก็คือพลาสติก แข็งๆนี่แหละนะไม่มีอะไรที่แบบคือไม่ซีดอ่ะพูดง่ายๆคือไม่ซีดขึ้นผมคิดว่าเรื่องของสีกับพื้นสัมผัสของมันเนี่ยน่าจะมีผล ผมคิดว่าซอฟต์แวร์นิวมันมีลักษณะเหมือนแบบว่าเจออากาศประเทศไทยเนื่องจากมันมีความร้อนใช่ไหมล่ะนะมันก็เลยมีการยืดตัวหดตัวนะครับ ก็อาจจะทำให้เม็ดสีเนี่ยมันติดไม่ดีนั่นเองนะ ตรงหน้าอกก็เป็น PVC สังเกตส่วนที่เป็น PVC จะไม่มีปัญหาเลยนะครับ แต่พอช่วงเอวลงมาดูขานะครับ โอ้โหงานซื้อมาตั้งแพงอะ่ะ2อ0 0ันห้นี่สำหรับผมก็ถือว่าก็ปวดเป็นเดือนนะ ดูสิขึ้นเป็นผื่นนะครับ เหมือนเป็นผดของสีอะ่ะเนี่ยผมลองเกาดู เนี่ยครับ มือกรีดนี่สามารถลอกสีออกได้เลยนะ บอกเลยว่างานแท้ก็ไม่รอดนะครับเนี่ยดูช่วงขาเนี่ยจะเห็นเป็นเม็ดสีชัดเจนเลยอะ่ะคือแบบไอรอนแมนป่วยเลยละเนี่ยคือ นึกภาพไม่ออกก็นึกถึงตูดไก่อะใครเคยกินตูดไก่นี่นะครับ ขึ้นเป็นเม็ดสีเลยนะ อ่า แบบนี้จะชัดนะครับ แล้วมีชิ้นส่วนของสีเยิ้มอ่าดูนี่นี่นี่นี่โอ้โหนี่ชัดเจนเลย เยิ้มนี่มือปาดออกเลยติดนิ้วผมอีกนะครับ เยิ้มเหมือนเป็นลิปสติกนะโอ้โหงานแท้ก็ไม่รอดนะบอกเพื่อนๆเลยก็ ถือว่าเป็นข้อควรระวังในการเก็บงานที่เกี่ยวกับซอฟต์ไวนิลนะครับ ไม่รู้นะว่าทุกคนเจอปัญหาแบบนี้กับผมหรือเปล่าตัวนี้ผมเก็บใส่ตู้อย่างดีเลยนะ เป็นตู้กระจกแล้วก็มีกันฝุ่นนะครับ แต่ก็มันก็ต้องแลกมากับอออากาศที่ไม่ได้ถ่ายเทนะครับก็อาจจะมีความร้อนสังเกตดูนี่เป็นผื่นเลยนะแล้วก็สีติดมือผมเลยนะเศร้าอีกแล้วงานแท้เลยนะเนี่ย นี่ครับก็เป็นคร่าวๆให้หมุนดูรายละเอียด ถามว่าดีเทลมันยังดีอยู่นะก็ถ้าล้างทำสีใหม่ก็ งานงอกนี่แหละนี่ขนาดงานแท้ก็ยังไม่รอดนะครับ งานนี้คือมันเห็นเป็นผื่นชัดเจนนะ เดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกรอบนึงเลยดีกว่าอ่า แล้วก็จะหมุนให้ดูนะครับ เนี่ยถ้าเห็นจริงๆ คือผิวมันจะไม่เนียนไม่เรียบนะนะครับ เดี๋ยวไล่ดูจากขาไปถึงตัวเลย แต่สังเกตดูถ้าเกิด เป็นพื้นของเอ่อพลาสติก ABS หัวเนี่ยดูไม่มีอะไรที่มีตำหนิเลย คือยังเรียบเนียนอยู่แต่ในส่วนของซอฟต์เวนิวเนี่ยนี่แหละครับท่านผู้ชมะโอเค ก็ถือว่าเป็นยังไงอะกรณีศึกษานะครับให้เพื่อนๆ ที่จะเก็บงานนะ ก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราเก็บงานเนี่ยเวลาผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ ผมก็มีหลายตัวที่ผ่านเวลานะครับสภาพบางตัวก็ยังดีอยู่บางตัวก็มีปัญหาจาก วัสดุของมันเองไม่ว่าจะงานแท้งานเทียมนะ อย่างการลูกงานแท้ก็ยังมีปัญหานะครับถ้ายังไงชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อนๆหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบนะจะได้ทราบกันโดยทั่วกันจะได้ตัดสินใจนะครับ ในการเก็บรักษาจะได้ดูแลรักษาของสะสมของคุณได้ดียิ่งขึ้นนะอากาศถ่ายเทไร้ฝุ่นนะหลักๆสำคัญเลยนะครับ จับมันหน่อยนะ จะได้รู้ วันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ ฝากกดติดตาม ตรงนี้ช่องสีเก้งถอยด้วยนะครับ